เนี่ยเขาถ่ายทอดสดอยู่อยากจะฝากอะไรในการอภิปรายครั้งนี้อ่าเอาฝากเลยโอ้ยอย่าอย่าอย่าให้ดังเลย ต้องดังดิสสอดีตสสพี่เอามาทิ้งไงสสเลยเหรออสสแปลว่าอะไรครับนี่ก็จริงแม่แกบางวันแกอภิปรายบางจานแกท่านประธานครับ ผมว่าผมไม่ไหวแล้วแกอภิปรายแกคนเดียวอยู่นะแบบหลุดไปเลยท่านประธาน อภิปรายให้เอฟตีเลยเนี่ยนี่ประยุทธ์เขาฟังอยู่นะ อ้าวไปแล้วเว้ย ก็อยากเป็นข่าวอยู่บนรถแล้ว กูเรากุ้มใจกับเขาจริงๆ ไปหมดแล้วอยู่บนรถ กว่าจะออก เวลาตอนนี้ก็เจ็ดโมง นัดหกโมง ออกเจ็ดโมง ฝั่งตรงข้ามสถานีนะ ถ่ายส้นตีนที่ไม่ใช่แถกระบาลก็ก้มไป เอ้าไม่ถูกเหรอช้าพระสัพพาช้าพระกบาลไง ไม่ได้ช้าพระสัมภเขารอ ก็รอพี่คนเดียวนะเพราะลงเท้าด็อกเตอร์มาตินกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้ววะ จริงเหรอด็อกเตอร์มาตินจริงเหรอดสิบรส้นตีนสิบกแ้มั้งส้นตีนมาตินส้นตีนมาตินอ่ะเขารอคนเดียว มีความรู้สึกไงครับที่รอพี่คนเดียวเลย มันธรรมดา มันเป็นความเคยชินผมน่ะเนาะทำไมไม่ปรับเปลี่ยนครับ ไม่ขออีกเคลียร์ใช้กรรมมาทำไมทำไมนะ ทำไมไม่ปรับเปลี่ยนนะผมก็ผมผเยมมัน มันอยู่ในกำมลรันดานไปแล้วไง นี่เลขา เลขานะเนี่ยนี่เลขาเขาโทษอ่ะคุณคุณเคยดูตลกไหมอ่ะ อ่าทำไมฮะอ่าหัวหน้าคณะเขาออกทีหลัง อ๋อเนี่ยเฮ้ยอันนี้น็อตน็อตเชิญยิ้ม เออสวัสดีพี่สวัสดีครับ อันนี้ใครครับผม ดดนี่มาแล้ว ลูกสาวมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปเกี่ยวโดนหัวมันมา วัสดีครับผมดีเจบอมจกมกนะครับ แล้ววันนี้ฮะเรามากันที่บ้านหมอปลาจังหวัด เพชรบุรี เราอยู่กับพี่ปีเตอร์คอมพานีนะครับผม และวันนี้เราจะทำอะไรกับหมอปลาดีพี่ วันนี้ดูท่าทางแล้วจะเล่นกับหมอปลาลำบาก เพราะว่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าญาติโกโหติกาผู้สนใจ F ทรง FC มาบ้านกันเป็นแถวเลย ทีมงานหมอปลาบอกว่าปกติ เพราะว่าคนเขาจะเยอะมากท่านผู้ชมลองลองอแผนภาพแป๊บหนึ่งนั่นะครับอาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือคนมาตลอดเลยแล้วมาตบหลังเนี้ยทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในบรรยากาศของหมอปลาเป็นอย่างไรบ้างยังไงบ้างใช่เดี๋ยวเราไปดูนี่กันว่าในบรรยากาศ FC แล้วก็ใครที่ผู้อะไรเงี้ยเข้ามาเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นว่าตบตบเดินไปดูกันเออมาก็ตบหลังทำอะไรเออรบเขามาสวยงามจังน่ากอดจริงๆที่รบ ไม่กดสักเล็กน่อย เร็วสิลกเร็วขับตัวบาผมดีมันเดือดมากพี่ต้อนเอ๊ะคิดถึงพ่อป่ะในขณะที่ที่มันตกเนี่ยยึบเขยิบเหมือนห้องมนด้วยพี่เหรอ ข้าวอย่างทุนแม่ดมกาวแม่ว่าดมกาวมาวันนี้อดีตสสนั่นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเป็นสสจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร เป็นสสจังหวัดอะไร ไม่ได้ทำอะไรแล้วเมื่อก่อนเป็นสสอยู่ที่จังหวัดอะไร จังหวัดอุดรอุดรวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือยัง ฮะ เนี่ยเขาถ่ายทอดสดอยู่อยากจะฝากอะไรในการอภิปรายครั้งนี้อ่าเอาฝากเลย โอ้ย อย่าอย่าอย่าให้ดังเลย ต้องดังดิสสอดีตสสพี่อเอามาทิ้งไงสสเลยเหรออสสแปลว่าอะไรครับนี่ก็จริงแม่แกบางวันแกอภิปรายบางจานแกท่านประธานครับ ผมว่าผมไม่ไหวแล้วแกอภิปรายแกคนเดียวอยู่นะแบบ รุปไปแล้วท่านประธาน อภิปรายให้เอฟตีเลยนี่ประยุทธ์เขาฟังอยู่นะอ้าว ไปแล้วเว้ย ก็อยากเป็นข่าว ต้องเป็นดิถึงจะได้รู้ เอาเอาเขาถ่ายแล้วเขาถ่ายแล้ว เอาถ่ายแล้ว เอาเลย เอาเลยถ่ายแล้วเอาอภิปรายเลยอภิปรายเลย ก็เห็นหน้าที่พอแล้วมึงต้องอภิปราย นิดเดิมนิดเดิมอภิปราย ไม่งั้นไม่มีใครรู้ว่าคุณคือใคร อภิปรายเลย บอกไปเลยครับ อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยพี่เอ๋นี่มาจากวัดพูนะคนนี้ก่อนไปน้ำหนักเท่าไหร่นะพี่เอ๋ร้อยสี่สิบครับ ตอนนี้เจ็ดสิบหกครับ เอ้า น้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแล้ว่น้ำหนักขึ้น กินเยอะแล้วได้กินเยอะ ได้กินเต็มที่แบบแม่ แม่ดาไอ้เสนแบบหน้าขี้หน้าใจเลยนะโกรธจัดเลย โอ้โหก็เอาพี่เอ๋ไปแอบอะในคลิปเห็นแล้ว เนี่ยคนนี้เอาไปแอบเลยเราไปตามมันมาเอาไปแอบวัดไปแอบนี่โชคดีแล้วเนี่ยเนี่ยที่ได้กลับมาอยู่อย่างเงี้ย วนขึ้นอ้วนขึ้นเยอะเลยแผลดีแล้วไม่คันไม่เป็นตอนเนี้ยทำนิดหน่อยครับ ไปทำอะไรมานี่เป็นไรนะเป็นไร เป็นหิดครับเป็นหิดกูก็ถามนั่งโง่เลยกูดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพอตบแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีเลยเหรอนี่สองคนนี้ก็วัดพูใช่ไหมใช่ครับหนูอยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดอยู่นครราชสีมาราชสีมาโดนกระทืบไหมไม่โดนครับไม่เชื่อ มันมันหลบดีเลยไม่โดนโดนตีไหมอ๋อเขาบอกว่าหลบดีเลยไม่โดนตีโดนตีไม่โดนกระทืบโดนกระทืบโดนกระทืบไหมคุณอ่ะ โดนไหมผมโดนทำโทษโดนทำโทษอะไรมั้งผมอยู่ได้ยี่สิบวันสก๊อต็จำเลยสก๊อก็จยี่สิบยี่สิบวันเอง ยังไม่โดนผมอยู่ยี่สิบวันเอง ยังไม่โดนหมอหมอจะตกนี่ได้แล้วมันมันมันมันมันจุ่มเนี่ยพระเนี่ยโดนตีน่ะบทพิฆาตก็โดนไหนยคนเนี้ยนี่พุ่งสึกเลยเราพุ่งสึกเลยใช่ไหมต่อยครับเขาต่อยปันหักเลยครับเนี่ย นี่สึกแล้วเพราะว่าเขาบวชเถื่อนไงไม่มีใบสุทธิอะไรพราหรอกแล้วคุณทำไมไม่สวน ไม่กล้าสวนสวนก็ตายวกออันนี้สึกแล้วจีวรอยู่ไหนเอาเก็บเก็บแล้วนะ คนนี้อ่าอยู่อยู่ไหนนะสุพรรณครับ เราชื่ออะไรนะมานาครับมานาโดนโดนเยอะไหมเยอะครับแต่เองไม่สู้เลยเหรอไม่สู้ครับจะสู้ก็ตายตายเขาเยอะกว่าใช่ไหมครับ เยอะกว่ากี่คนกี่คนใช่หลายคนไปไปกินข้าวคนจมูกไขไงนานยังหมอนี่มานานยังครับคนนี้นานแล้วคนนี้ต้องเอามา เริ่มต้นใหม่เลยอืมร่วมสองเดือนยังเดือนกว่า ประมาณเดือนนะพี่ที่สิบสองนี่สองเดือนอันนี้ใครมาก่อนใครมายี่สิบหรือยี่สิบคนนี้มาก่อน เพราะมาแบบ หพี่วันนี้คือหนักนะหมอให้กลับมาตายไปเหรอพี่ ตอนนั้นนะเอาพี่ตอนนั้นหมอเขาให้พี่ทำใจไหมล่ะ อืมใช่ปะหมอว่าไงครับ หมอว่าไง ก็เข้าโรงพยาบาลในห้าวันเขาบอกว่าให้ผมทำใจ จะให้เขาคนป่วยนี่หยุดหายใจไปเองหรือว่าจะให้ช่วยกระตุ้นในสายตาพี่ตอนนี้เป็นไง ก็ถือว่าก็ยังมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับพวกนี้ต้องค่อยๆต้องค่อยๆพี่โอ้ยพี่ เขามาแบบเขาไม่ได้นิ่งแบบนี้นะครับพี่ มาถีบเป็นอะไรรุนแรงเลยเหรอมาแรกๆ รุนแรงเนี่ยก็ผมอยู่ที่โรงพยาบาลนี่ต้องเชือกรัดตลอด อันนั้นเพิ่งมานะอันนี้มาก่อน พลังยังไม่หมดอันนี้ง่ายรักษาง่ายไม่ยแบบนี้รักษายากแบบนั้นนะรักษาง่ายใช่แบบนี่ยาโอ้ยหมอเพราะว่าเขาโหูถามพี่ก็เลยทำเมเด็กเด็กเนเด็กเพิ่งคลอดอ่ะไม่ไม่อ่ะร้องทั้งคืนทั้งวันเลยไม่หลับไม่นอนเลยครับพี่ก็เลย ตอนนั้นตอนนั้นจะแรงกว่าอันีเหรอคนคนละยาวคนละแบบคนละแบบแบบเนี้ยเพราะว่าต้องใส่อาหารทางสังสายเลยนะยันใหจังแต่ยังไม่มีสติอ่ะแต่อาการของมัน่ากลัวจะไม่น่ากลัวหรอกอันนั้นคืออาการผีเข้าครับหมอไม่คุณตัวเองไม่ได้คุณตัวเองไม่อยู่คือจิตหายเลยควบคุณตัวเองไม่ได้ถ้าผีเข้าอีกอย่างผีเข้ามันะจี๊ดแล้วก็สลบ กี้เลือสลบมันจะเปลี่ยนตัวเข้าพี่ข้ามันต้องมีบาดแผลตามตัวี่ตามเท้าอ่ะมันต้องมีบาดแผลมันเข้าตามข้อเท้าตามฝ่าเท้าตามตาตูดตามเล็บแบบพี่แล้วแผลมันมันจะไม่รู้ชะตายอะไปอาเจมโอเคหายหายครับขอให้หายไวๆครับผมโอ้โห ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าพวกเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ ATK แล้วก่อนมาที่นี่นะครับ เราก็เลยถือโอกาสพี่ฉีดวัคซีนและฉีดเมียฉีดวัคซีนทุกอย่างเลย ฉีดเมียด้วย วันนี้เรามาที่บ้านหมอปลาเพื่อเอาข้าวอาหารต่างๆเครื่องดื่มอะไรที่คิดว่าน้องที่ แต่ละอย่างที่คัดมาเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่น้องเขายังไม่เคยกิน ใช่ใช่ผมผมก็เลยผมไม่ได้เอาไอ้พวกกรุบกรอบอะไรที่มันยี่ห้ออะไรที่น้องเคยกินมาแต่เราเลือกของพิเศษพิเศษมาอาจจะมีราคาบ้างอะไรค่ากันไป ก็อยากให้เขาได้กินอะไรที่เขาไม่เคยกินมั่ง เพราะว่าได้รู้ข่าวจากทางคลิปหมอปลาว่าเขาก็โดน ทรมงทรมานโดนอะไรอะไรโดนด้วยเฮ้ยหรอที่นี่หรือก่อนที่นี่ก่อนมาอยู่ที่นี่ กี่คนหมอปลากี่คนที่มาอยู่คนหัวล้น ประมาณ 20กว่าคน 20กว่าคน แล้วก็ลังมาอีกอาเอาลังจะมาเพิ่มอีก ใช่ใช่อีกเท่าไหร่ ไม่ ไม่แน่ใจแต่จะมาเรื่อยๆครับอันนี้เราก็ต้องมาส่งเรื่อยๆ แล้วพี่เตอร์แต่ปกติที่นี่มันมีคนที่ต้องดูแลอยู่แล้วไงอ่าอ่าไม่ใช่ว่ามีแค่ 20กว่าคนนี่มันมีคนมาดูแลอยู่แล้วเป็นร้อยคนอยู่แล้วเขาแยกกันไหมแยกพี่แยก คือไม่ คือก็อยู่ด้วยกันแหละ ผู้หญิงนอนข้างล่างผู้ชายนอนข้างบน เอาง่ายๆเลย ของที่ผู้ป่วยบางคนอ่ะ แต่ข้างในเนี่ยเขาให้เรียกผู้ป่วยว่านักโทษนะ ดูนั่นคือดูฟาร์มเหี้ยขอพวกมันนะ ให้เรียกนักโทษด้วยเพราะอะไรรู้ไหมสมมติว่าคนพวกนี้หนีออกไปข้างนอกอ่ะจะรู้ว่านี่คือนักโทษหนีคือเอาเอาง่ายเลยอาสาเมืองการแก๊งนั้นอ่ะ มันเป็นแก๊งของเจ้าวาดเขาเนี่ยเขาคุมทั้งจังหวัด กาญจนบุรีอ่ะนี่ก็วอนให้ผู้ว่าตรวจสอบด้วยนะ อ่าเดี๋ยวก่อน จริงๆเนี่ย พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย ส่งไปหวังที่จะบำบัดลูก ใช่ มีความหวังเดียวว่าบำบัดลูกแล้วลูกจะดีขึ้น ใช่ อยู่ได้ใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตในสังคมได้ แต่พอไปอยู่ที่นั่นแล้วมันไม่ใช่พี่คือพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ ทั้งๆที่ก็เสียเงินด้วย เสียเงิน เยอะด้วย เยอะ เอาง่ายแล้วเมื่อคืนคุยกับน้อง สมมติวันเนี้ยผมจะกลับแล้วต้องเสียอีกหมื่นกลับใช่ไหมก็จะกลับให้แก้ผ้าตัวแก้ทำไม แก้ผ้าทอเฮ้ยผ้าปาก เพราะมันเคยมีแบบว่าบางคนเอากระดาษ ใส่ในจดหมายอ่า เขียนว่าให้บอกญาติวว่ามันไม่ไหวจะตรวจวมนนี้หมดเลยนะพูดหยาบหๆแม้กระทั่งก้นเอามือไปล้วงหมดเลยนะ ต้องแก้ผ้าก่อนออกคือเขาจะตรวจยาเสพติดล้วงหมดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ยาเสพติดเขาหมายจดหมายจดหมายกลัวว่าจะมีผู้ป่วยนั้นนะฝากให้ถึงญาตินี่คือฟาร์มเฮี้ยของพวกมันไมเขาถึงมันกนลัวรกเลยเฮ้ยเอ้าก็เขาทำผิดข้างในไว้อะความแตกเขาก็กลัวความแล้วก็มีการข่มขู่คนที่ออกว่าถ้าบอกปั๊บรู้จักบ้านน่าจะตามไปฆ่า นี่คือฟาร์มระยำของพวกนี้คำขู่ใช่ขู่ไว้ใช่ ที่ผมดูตามสื่อบ้าง ดูสื่อของหมอปลาบ้างอะไรบ้างที่เขาบอกว่า พ่อแม่บางคนเนี่ย ต้องไปกู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยถูกนอกระบบเพื่อเอามาจ่ายเงินตรงนี้ ใช่ แล้วตรงนี้เอาไปทำอะไรอ้าวก็เอาไปใช้กันเองเอาง่ายนะสมมติว่า แล้วพี่อยู่ในห้องเล็กๆไม่ได้ครับ อยากบวชจ่ายตังค์ให้ให้ออกมา้านอกบวชก็บวชเถื่อนนะมันบวชกันเองเสียสองหมื่นบวชกันเอง แล้วตอนเช้าไปบินธบาตปั๊บกินไม่ได้นะครับ ต้องเอาของที่บิณฑบาตให้พวกอาสาเขาให้พวกเขากิน พระก็ต้องมาแดกกับไอชุดบำบัดเหมือนกัน คือพระกินด้วยกันกับคนที่มาบำบัดแต่พระพระพระลูกน้องพระลูกน้องพระลูกน้องพระเบพระเบถูกไหมอันอันใช้คำนี้ได้อพระที่ที่ที่ออกมาจากในคุก จากบำบัดจากบำบัดกก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ได้ไง แต่ต้องเสียเงินสองหมื่นเพื่อไปบวชบวชก็ไปบิณฑบาตนะ แต่ไม่ได้กินของที่บินทบาทนะเขาไม่ออกินมาแต่ก็ไม่ได้ปกติไม่ได้ใช้ชีวิตปกติที่ไม่เขาใช่ เพียงเป็นแบ่งชั้นกัน เพียงแต่ว่าไม่ต้องอยู่รวมแออัด200กว่าคนในนั้นนี่คือฟาร์มเฮี้ยของของพวกมันแล้วทำไมเรื่องมันเงียบมานานกี่ปีแล้วครับโอ้ยมันมีคนเข้าไปเยอะแล้ว แต่ทำอะไรเขาไม่ได้เขาเขากินตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่อะพี่ทั่ว่าคนบบแจกจ่ายทั่วถึงคนหน้าวัดอะรู้หมด แต่พูดไม่ได้ อาสาแก๊งเขาเนี่ยแบบอย่างเฮี้ยเลยนะ ยิงปืนขึ้นโรงพักตำรวจไม่ทำอะไรเลย มีคลิปด้วยนะอืมเดี๋ยวให้ฟังคลิปนะอ้าวฟังคลิปนี่นี่พี่กับไม้ทีนี้มันยิงปืนใส่นะคะพิทักการนะคะวันนี้พิทักการค่กำลังยิงปืนใส่พี่กับไม้วะมันได้ยินอยู่แล้วพี่ได้ยินแล้วมันยิงไงนี่คือมูลนิธิของเขาเขาทำแบบเขาใหญ่โตมากแล้วตอนนี้กฎหมายไปถึงไหนแล้วพี่ก็ผมต้องตามมาถ้าถ้าไม่ตามแล้วเงีผมต้องตามค่าคิดว่าเงียบอ่ะไม่ไม่เงียบรับประกันไม่เงียบ น้ำฟ้าเนี่ยเคยไปถามหมู่บ้านละแวกนั้นไหม อืมอืมเคยไปสำรวจดูยังว่าเขารู้เรื่องพวกาฮะรู้แต่เขาพูดไม่ได้ เพราะน้ำท่วมปากคือพี่มันเข้าใจทุกคนต้องเข้าหมดอ่ะอ่บางคนเนี่ยคือ เอาง่ายร้านขายข้าวอยู่หน้าวัดเนี่ยมีคนเอาลูกไปส่ง เขาบอกว่าอย่าให้อยู่ที่นี่เลย เชื่อ ฉันเถอะแต่เขาเขาไม่พูดอะไรต่อมากกว่านี้ไม่ได้เขาไม่พูดอะไรต่อนี่คือคนแม่ค้าหน้าวัด อืหมอป้าไปถามเอง พี่ไม่ต้องถามทุกคนรู้หมด อ่าฮะ ทุกคนรู้หมด แล้วพระทุกองค์ที่เป็นพระเถื่อนเยอะ บวชกันเองไงก็จับไอ้พวกบำบัดเนี่ยไปบวชแต่บางคนน่าสงสารนะพี่ ไม่ได้ติดยานะ จิตเวชมันก็เอาไปอืทะเลาะกับชาวบ้านมันก็เอาไปเพราะมันโดนล็อกนะ ผมขอถามอย่างเดียว คือทำไมหมอป่าไม่กลัวพวกนี้เลย ถามว่ามันกลัวไหมพี่ชั่วโมงนั้น ผมลืมความกลัวนะ อืผมลืมความกลัวแล้ว ผมรู้แต่ว่าเราต้องทำไงวะให้คนเราเนี้ยออกให้ได้มันคิดอยู่แค่นี้พี่เอาง่ายผมอะ นักข่าวผม9คน ทีมงานที่เราไปนะนักข่าวก็คนทีมทีมผมอีก11คนเราอยู่กัน11ทั้งหมด20คนอผมอยู่เนี่ยผม้องเขาในห้อมล้อมเต็มหมดเลย อืเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่เกรงกลัวเจ้ามาหมดมาหมดเลยไนะวันนั้นเขารู้คือเขาเตรียมไว้แล้วเขาเขาเขาเขาเตรียมต้อนรับไปแล้วเพราะเพราะมันมีข่าวออกไปแล้วว่าจะมีหมอปลาเข้าไปมารู้มารู้กันตอนเช้า มันก็เกณฑ์คนไม่ได้แหละ แต่ก่อนหน้านี้มันมีการนำเสนอข่าวทางช่องแปดไปแล้วมันก็เอาคนออกไปประมาณเกือบ20 คนเอาไปแอบไว้ที่หนักๆอ่ะที่หนักๆหรือว่าแบบตัวแสบๆที่หนักๆแล้วญาติพ่อแม่รวยเพื่อเรียกค่าถ่ายอีก 1 0,000 บาทไงเอาไปแอบไว้แล้วที่จ่ายง่ายจ่ายง่ายง่ายจ่ายง่าย คนก็มาพี่เอาง่ายเลย กำแพงเนี่ยห้องทุกห้องเต็มเลยยืนกันเต็มเลย เจ้าหน้าที่ก็มีแต่แต่มันไม่กลัวเจ้าหน้าที่เลยนะ เราก็งงเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะแต่ผมคุยกับนักข่าวหลังไมว่า เชื่อไหมหมอปลาถ้าเกิดว่า เราเป็นนักข่าวไปสมัยเก่าอ่ะ พวกเราหยุดไม่ได้หรอกมันตีกล้องพังหมดแหละอืมแต่มันมีการไล่สดไงคือเดี๋ยวนี้มันหลักฐานมันใช่มีไล่สด มีไล่สด ขนาดไล่สดหลักฐานสดสดเลย ขนาดไล่สดยังกวนตีนตั้งตั้งหลายตัวพี่ คิดว่าตอนนี้เขากลัวเราไหมตอนนี้คิดว่ากลัวไหมคนพวกนี้ไม่มีไม่มีคำว่ากลัวหรอก เพราะคนพวกนี้มันกลางมากกว่า แต่ตัวเราตัวไม่เอาหรอกคนพวกนี้ หมาไงแบบหมาตายกูตูกูต้องรูมพวก แต่วันนั้นผมไม่ได้กลัวยแล้ว มันก็เต็มก็วุ่นวายแล้วไม่ได้กลัวยแล้ว ตรงเนี้ยท่านผู้ชมเราถึงมาเพื่อ มาช่วยแล้วก็ส่วนหนึ่งหลาย ๆ คนที่มาไม่ได้วันนี้เขาก็ฝากเป็นกำลังใจมาให้หมอปลาด้วยขอบคุณขอบคุณมากขอบฝากคุณมาเป็นกำลังใจมาให้ขอบคุณมากวันนี้พวกเรา ก็มาให้กำลังใจหมอปลาเหมือนกันาก็ต้องขอบคุณมากนะครับสู้ครับหมอปลาทีนี้ว่าถ้าใครอยากรู้คือศึกษาแล้วก็ถามคนรอบข้างหมอปลามาหมด ว่าอะไรพี่ว่าหมอปลาเคยกลัวอะไรบ้างอ่าปรากฏว่าหลายคนทุกคนพูดคำเดียวกัน วไม่อะไรไม่เคยกลัวเฮียอะไรเลย ผียังไม่กลัวเลยพี่ เออนะฮะแต่เราจะทำอะไรให้เขากลัว คลิปหน้ามาดูว่าหมอปลาต้องดิ้นเป็นส้นตีนเลย พี่วางแผนยังเรียบร้อย โอเค เรียบร้อย เดี๋ยวใครอยากรู้กด กดซับสไครต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ กดติดตามอะไรไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคลิปหน้าถ้าเรามาถ่ายปุ๊บเนี่ย คุณจะไม่รู้เลยว่าเรามีคลิปใหม่แล้วอ่ะฮะ เพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะถามว่าหมอปลากลัวอะไร เดี๋ยวรู้เลย อันเนี้ยทั้งกลัว ทั้งระหวาดทั้งแบบ จะกลายเป็นสมองตีแตกเลยก็เป็นว่าได้นะครับรับรองต้องต้องหนีต้องวิ่งหนีต้องไม่เอากูไม่เอา ผมไม่เอาไม่เอานู่นหนีเลยนะฮะชาวคอมมานีเนี่ยจะมีการถึงด้วยเออมีล็อกจับล็อกด้วยล็อกด้วย แต่เนี่ยเรายังไม่ได้บอกเขาอฮะแล้วเราเพราะว่าถ้าบอกเขาเดี๋ยวเขามีการเตรียมตัวไงเราจะมาเซอร์ไพรส์เขาในคลิปหน้า รอติดตาม รอติดตาม